อนคนเดียวที่แสนดี เธอคนนี้ที่อยู่เคียงข้างกัน ตลอดเวลา ฉันเข้าใจว่าอย่างนั้น ต้องแลกมันมาด้วยราคาแสนแพงใคร หลังก็คงไม่เท่าไรเจ็บอย่างไรก็คงจะไม่แค่ แต่พอเป็นเธอ ยัดเยียดคำว่าพ่ายแพ้ คนที่เป็นไม่แท้กลับเป็นศัตรูเท้า พิ่งจะรู้วันนี้ ว่ามันไม่มีความหมาย เสียแรงที่คิดว่าเพื่อนกัน แล้วเธอกลับทำกับฉันได้ จะไปโทษใคร เมื่อสุดท้ายฉันมา คงไม่เท่าไร เจ็บ อย่างไรก็คงจะไม่แค่ แต่พอเป็นเธอ ไปทอด